มตำมะละกอสมตำมะละกอสมตำสมตำมะละกอสมตำมะละกอสมตำมะละกอสมตำใส่น้ำปลานิดหน่อยย้อนน้ำปลานิดหน่อยปลาละตัวน้อยเอามาขนใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำ เอ้าหนูไม่มีผ้าาของ่งไงีาังไง อย่าไปกลแม่ เอาไว้ให้แม่วัะละอสุตำะละอสุตำคุณมีเยอะไม่องพูดดู เอาเพลงอื่นบ้าง โอเค เอาเพลงอะไรบอกมา แล้วแต่ครูสอนอะไรบ้างลองเลย แตงโมพลใหญ่ใหญ่เกิดขึ้นได้จะไม่แตงเล็ก ไว้นะพวกเด็กๆ จำไว้นะพวกเด็กๆเป็นแตงเล็กๆ กับเป็นแตงคุ้นใหญ่ ต่อไปให้พี่ร้องก่อนแล้วก็ร้องที่หลังด้ช้างช้างช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันจะโตใหม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่าง่วง ซ้อนเขียวไตง่วงเรียกว่างอ่ะมีหูมีตาหางยาว น้องจะเอาเพลง อ่ะแอมร้องเพลงเลย อื m Để là linh tinh sáng à. Để là linh tinh sáng โดนานาอะไรโดนานานาโดตุ๊ดไม่เอาดีกว่าหรอกเอเคเป็นแตงโมพ้นใหญ่ใหญ่ขึ้นได้จะเป็นแตงเล็กๆจำไว้นะพวกเด็กๆจำไว้นะพวกเด็กๆเป็นแตงเล็กๆกับเป็นแตงพ้นใหญ่เชเกอรี่เชเชเอาใส่มาใส่ที่ที่กูที่กูอะไรสอนนะ um, hey, tell me and tell me and

น้องพูดไม่รู้เรื่องอ่ะ มาจากพี่สวนแซนดับ